สวัสดีครับผมจะพาชม แม่น้ำสองสีนะครับ จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ที่อำเภอโขงเกียมนะครับตรงนี้เป็น บริเวณที่แม่น้ำมูลนะครับ กับแม่น้ำโขงมาบรรจบกันพอดีนะครับที่อำเภอโขงเกียม จังหวัดอุบลราชธานี ตรงที่เรามองเห็นก็คือ แม่น้ำโขงนะครับ ฝั่งนู้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นแม่น้ำโขงนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็คือสปปลาวนะครับ ที่เป็นภูเขาคือสปปลาวนะครับ พี่น้องเมืองลาวอยู่ฝั่งนู้นนะครับ นะครับบริเวณแม่น้ำสองสีนะครับ ไหลลงมาบรรจบกันนะครับด้านซ้ายมือนะครับ แม่น้ำโขงนะครับ ส่วน ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือแม่น้ำมูลนะครับ แม่น้ำมูลไหลลงมา มันจบกับแม่น้ำโขงนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับ จุด ชมวิวนะครับ แม่น้ำโขงฝั่งนี้เมืองไทยนะครับ เป็นจุด ชมวิว แม่น้ำโขงตรงนี้แม่น้ำมูลนะครับ แม่น้ำมูล ที่มองเห็นแม่น้ำมูลไหลลงมานะครับนะครับ แม่น้ำมูลก็จะไหลลงมา มาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง ถ้าเป็นช่วงน้ำจะเยอะนะครับ น้ำก็จะไหลลงมารวมกัน มาตรงกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ ตรงบริเวณนี่นะครับ ที่จะมาบรรจบกัน นี่คือจุดที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลไหลลงมา บรรจบกันพอดีนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อกี้คือแม่น้ำมูลนะครับ ตรงขวามือตรงนี้นะครับเนี่ยครับแม่น้ำมูล ตรงด้านซ้ายมือนะครับแม่น้ำโขงนะครับ เหมือน กับจะแยกกันไม่ออกเลยครับ เพราะว่ามารวมกันตรงนี้นะครับ น่าจะช่วงน้ำเยอะๆนะครับอย่างน้ำหลากช่วงน้ำฝน หน้าฝนอย่างนี้นะครับก็จะมี จะดูออกว่าเป็นสองสีนะครับ แต่ช่วงนี้มันน้ำจะน้อยหน่อยนึงนะครับ เป็นน้ำ สีเดียวกันนะครับจะสีเดียวกัน สีใสๆเหมือนกันนะครับ ดูแล้วไม่ต่างกันนะครับนี่ครับจุดที่จะมาบรรจบกันแม่น้ำสองสีนะครับ จุดชมวิว แม่น้ำโขงแม่น้ำสองสีนะครับตรงนี้นะครับอืมครับแล้วก็อยู่บริเวณจุดชมวิวในวัดนะครับในวัด อำเภอโขงเกียมนะครับ ก็จะ แถวๆเลยไปหน่อย นึง นะครับ ด้านซ้ายมือนะครับ เป็นแม่น้ำโขงนะครับ แม่น้ำโขงก็จะมีเรือนะครับ เรือเหมาลำนั่งได้ประมาณสิบคน นะครับสิบคน เขาก็จะพาทัวร์ไปชมแม่น้ำสองสีนะครับ คนละหกสิบบาทนะครับ คนละหกสิบบาท ถ้าเหมาไปก็นั่ง ไม่เกินสิบคนนะครับหกร้อยนะครับลำหนึ่งนะครับ ก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับ พาไปทัวร์แม่น้ำโขงนะครับนะครับ ก็มาชมบรรยากาศก็ได้นะครับ มาชมบรรยากาศก็ได้ มาเหมาเรือนะครับ ด้านโน้นนะครับเป็นฝั่งแม่น้ำโขง ก็จะมีร้านอาหารนะครับ นานๆก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับ จุดชมวิวนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ สวัสดีครับ